สวัสดีครับผู้เรียน วันนี้เรามาถึงหน่วยเรียนที่ 14 เป็นเรื่องเกี่ยวกับจาว่าหรือภาษาจาว่า จุดประสงค์ของการเรียนรู้ในบทนี้ เพื่อให้ได้คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับภาษาจาว่าเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัว ของผู้เรียนในการใช้คอมพิวเตอร์ ฝึกการใช้และการออกเสียงรูปแบบของคำกริยา ที่ลงท้ายด้วย ed เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับ เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ Java Effect คำสั่ง Match the examples of Java programs known as effects A to C with the descriptions 1 to 3 จับคู่ตัวอย่างของโปรแกรมภาษา Java ที่เรียกว่า Affect ข้อ A ถึงข้อ C พร้อมคำอธิบายข้อ 1 ถึงข้อ 3 เรามาเริ่มกันเลยนะครับ First this Land Rover Affect allows you to change the look of the vehicle Number two, analog clock effect displays the time according to the web user's computer and let you set the colors and style of the hands and numbers. Third, a banner effect displays graphic images on websites in order to advertise products or services ดูที่ภาพที่หนึ่ง A ผู้เรียนคิดว่า ตรงกับคำอธิบายข้อใด คำตอบคือข้อ 2 ข้อ 2 เป็นการอธิบายถึงอฟเฟตนาฬิกาอนาล็อก ที่แสดงเวลาตามคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เว็บ และสามารถกำหนดสีและรูปแบบของเข็มนาฬิกาได้ รูปที่ 2 b ตรงกับคำอธิบายข้อใดคำตอบคือ ข้อ1 Applet Land Rover ช่วยให้สามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของยานพาหนะได้ ภาพที่3 4ตรงกับคำอธิบายข้อใดคำตอบคือข้อ3 a p p e t Bandwidth แสดงภาพกราฟิกบนเว็บไซต์ เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ Java Language ภาษาาว่าข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับภาษาาว่าซึ่งทั้งหมด เป็นข้อความเท็จ กรณีที่เป็นเท็จช่วยกรณาแก้ไขให้ถูกต้องด้วยครับ คำถามข้อที่ 1 Java was invented by Microsoft คำถามข้อที่ 2 With the interpreter a program is first converted into Java by coders ข้อ 3 Java is not compatible with most computing platforms. C. Java has no competitors. Java ถูกคิดค้นโดย Java ถูกคิดค้นโดยบริษัท Microsoft ด้วยตัวล่ามภาษา จะถูกแปลงเป็นรหัสไบต์จาว่าไม่สามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ได้จาว่าไม่มีคู่แข่ง Java is a programming language developed by Sun Microsystems ผู้เรียนครับ เรามาดูคำเฉลย ของประโยคที่เขียนผิด หรือที่เป็นเท็จประโยคที่ 1 Java was invented by Sun Microsystem Java เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Sun Microsystem s ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำงานบนเว็บ With the compiler a program is first converted into Java byte code เนื้อหาต่อมาเกี่ยวกับภาษาจาว่า Java Language ให้ผู้เรียน จับคู่คำ1ถึง6กับคำ A ถึง F เพื่อทำให้คำศัพท์ทางเทคนิคจากข้อความดังต่อไปนี้ 1. Java 2. Operating 3. Programming 4. Web 5. Source 6. graphical ข้อความ A effects B page C code D system E object และ F language คำตอบที่ได้นะครับ Java จับคู่กับคำว่า effect operating จับคู่กับคำว่า system programming จับคู่กับคำว่า language web จับคู่กับคำว่า page source จับคู่กับคำว่า code graphical จับคู่กับคำว่า object ผู้เรียนทำถูกต้อง ทุกข้อนะครับ